สวัสดีครับ YouTube Story วันนี้ไปฟังเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อว่าคนแรกของโลกที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ น่าสนใจทีเดียวไปชมกันเลยครับ การพบเจอหรือการเผชิญหน้ากับยานบินที่ไม่สามารถปรากฏสัญชาติได้นั้น ได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมานาน นับพันปีแล้ว บันทึกที่เกี่ยวกับยานบิน ที่คาดว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือภาพวาดที่ถูกวาดขึ้นในถ้ำของประเทศออสเตรเลีย ที่คาดว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่ถึงหลักแสนปีเลยทีเดียว และคงไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรมากมาย หากจะมียานบินสักสองสามลำตกบนดาวโลกแห่งนี้ เฉกเช่นเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของการตก นั่นก็คือการตกของจานบินที่รอสเวลล์ซึ่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่ร่วงลงบนพื้นนั้นคือจานบิน หรือบอลลูนตรวจการสภาพอากาศ แต่เรื่องราวดังต่อไปนี้คือเรื่องราวของนักบินอวกาศ จากดวงดาวอันไกลโพ้นที่มีระยะทาง 50 ปีแสง จากดาวโลก อ้างอิงจากเอกสารจากหน่วยงานรับหน่วยงานหนึ่งรหัสเอกสารคือ Q ขีด94เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 1953 บริเวณรัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกา หลังมีรายงานว่ามีวัตถุบินได้ ที่ไม่สามารถระบุสัญชาติ ตกในบริเวณรัฐดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่รุดไปยังที่เกิดเหตุ ก็ได้พบกับเศษซากจานบิน หลายต่อหลายชิ้นพร้อมกับร่างของนักบินอวกาศ จากต่างดาวพร้อมลูกเรือ นอนกระจัดกระจายอยู่เคียงข้างกับเศษซากดังกล่าว และได้รับบาดเจ็บ หนึ่ง ในผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวก็คือ คิโอล่าหรือรหัสทางทหารเจรอดเขาได้รับบาดเจ็บบริเวณขา มีอาการขาหัก และถูกนำตัวไปรักษาตัวบริเวณใต้เทือกเขาเขตเอเรีย 51 โดยมีดรดอนเบอริสเป็นแพทย์ ผู้รับผิดชอบในการรักษาคิโอลา ในขณะทำการรักษา ดรเบริสก็ได้นำเอาเศษเนื้อเยื่อบางส่วนรวมถึงยีนของคิโอลา เพื่อนำไปตรวจสอบ และพิสูจน์ชนิดสายพันธุ์ จนกระทั่งผลการพิสูจน์ได้ออกมายืนยันแล้วว่าคิโอลาคือมนุษย์ต่างดาว สายพันธุ์มนุษยชาติเฉกเช่นกับพวกเรา การค้นพบครั้งนี้ทำให้ดรเบริสถึงกับมึนงง เหตุใดมนุษยชาติบนดาวดวงนี้ ถึงแตกต่าง กับมนุษยชาติจากดาวอื่นคิโอล่า มีสองขาสองแขน มีหูเป็นคู่ ดวงตาเป็นคู่ และจมูกรวมถึงปาก อวัยวะภายใน ทั้งหมดนี้เหมือนกับมนุษย์เราที่อาศัยอยู่บนโลก แต่รูปร่างหน้าตาภายนอกที่ไหนถึงได้แตกต่างกันยิ่งนัก นี่คือคำพูดที่ดรดอนเบริสบอกกับรอนการ์เนอร์ในขณะที่รอนการ์เนอร์เข้าไปดูการทำงานของดรเบริสและมีโอกาสได้พูดคุยเกี่ยวกับการทำงาน ของดรเบริสกับคิโอล่าคำตอบทั้งหมดนั้น อยู่ที่ตัวของคิโอล่าคนเดียว ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้สวัสดีครับ